ปัญหาที่พบจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ ก็มีหลายประการด้วยกันนะคะ ซึ่งมีดังนี้ค่ะ การโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์ ก็อย่างเช่น การเชิญชวนให้กดดาวน์โหลด การโฆษณาชวนเชื่อ การโฆษณาเกินจริง หลอกลวงผู้บริโภคนะคะ ตัวอย่างของการโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์นะคะ อาจารย์ขอยกตัวอย่าง การโฆษณาเกินจริงค่ะ ซึ่งในการซื้อของผ่านเว็บไซต์เราจะเคยเห็นนะคะ ว่ามีการอ้างว่าครีมทาผิวยี่ห้อนี้สามารถทำให้ผิวขาวได้ภายใน 1 วัน ซึ่งถ้าเกิดเราใช้วิจารณญาณตรวจสอบแล้วนะคะ ก็พบว่ามันไม่สามารถเป็นไปได้เลย หรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือการโฆษณาว่าหากกดแชร์ภาพดอกไม้แล้วจะโชคดี อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ และอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะของปัญหาที่พบจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ก็คือการนำเสนอสื่อที่ไม่เหมาะสม อย่างเช่นการแชร์คลิปวิดีโอการตบตีนะคะหรือว่าการทารุณกรรมสัตว์ คลิปลามกนะคะ ซึ่งบางคลิปเนี่ยก็จะแฝงไปด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะ ถ้าเกิดเรากดเข้าไปค่ะ ปัญหาที่พบอีกปัญหานะคะ ก็คือการนำเสนอข่าวที่บิดเบือนจากความเป็นจริงค่ะ ซึ่งอาจเกิดจากการแชร์กันต่อมานะคะ ผู้รับสารอาจเผยแพร่โดยขาดการคิดวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลที่เป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จนะคะ โดยไม่ได้ใช้วิจารณญาณไตร่ตรองให้รอบคอบก่อน อย่างเช่น ข่าวที่สร้างความแตกแยก ข่าวบันเทิงที่มีเนื้อหาเกินความจริง ข่าวการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของศิลปินดาราค่ะ หรือว่าจะเป็นข่าวดาราชื่อดังเสียชีวิตที่ถูกแชร์ต่อๆกันใน Facebook ซึ่งต่อมาก็พบว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นจริงนะคะ และปัญหาที่เกิดขึ้นอีกปัญหานะคะก็คือการนำเสนอความรู้ที่บิดเบือนความจริง อย่างเช่น การบริโภคใบทุเรียนเทศสามารถแก้มะเร็งได้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกบิดเบือน เพราะใบทุเรียนเทศจะมีสารที่มีทั้งคุณและโทษไปพร้อมๆกัน การแสดงออกที่ไม่เหมาะสมของผู้มีชื่อเสียงนะคะก็อย่างเช่นดารานักร้อง แล้วก็เด็ดไอดอล ที่ทำให้เกิดค่านิยมที่ผิด และเกิดพฤติกรรมเรียนแบบไปในทางที่ไม่เหมาะสม อย่างเช่น การแต่งตัวแวบๆแวมๆนะคะ ปัญหาการโพสต์รูปภาพหรือข้อความ ที่ทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายนะคะ ไม่ว่าจะเป็น การแอบอ้าง การตัดต่อภาพ การปลอมแปลง การละเมิดสิทธิ์ซึ่งนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมได้ค่ะ และอีกปัญหาหนึ่งที่พบนะคะ ก็คือการนำเสนอข่าวจากสื่อมวลชนที่ขาดจรรยาบรรณเช่นการนำเสนอภาพศพของผู้เสียชีวิตค่ะ